ข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ผู้สงัดและมีความสงบเป็นที่ตั้ง ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่น ทำอะไรอะไรในโลกย่อมดับ ภิกษุพึงปิดกั้นเสียซึ่งธรรมทั้งปวง อันเป็นรากเง่าแห่งส่วนของธรรม เป็นเครื่องยังสัตว์ให้เนิ่นช้า ซึ่งเป็นไปอยู่ว่า เป็นเราด้วยปัญญา ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่ง พึงบังเกิดขึ้น ณภายใน ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อ เพื่อปราบตัณหาเหล่านั้น ภิกษุพึงรู้ยิ่งธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งณนะภายในหรือภายนอก ไม่พึงกระทำความถือตัวด้วยธรรมนั้น สัตบุรุษทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสภิกษุไม่พึงสำคัญว่า เราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา หรือเลวกว่าเขา ด้วยความถือตัวนั้น เมื่อถูกผู้อื่นถามด้วยคุณหลายประการ ก็ไม่พึงกำหนดตน โดยในเป็นต้นว่า เราบวชแล้วจากสกุลสูง ภิกษุพึงสงบระงับภายในเทียว ไม่พึงแสวงหาความสงบโดยทางอย่างอื่น ความเห็นว่าตัวตน ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สงบแล้ว ณภายในอันหนึ่ง ความเห็นว่าไม่มีตัวตน คือ เห็นว่าขาดศูนย์จักมีแต่ที่ไหน คลื่นไม่เกิดที่ท่ามกลางแห่งสมุทรสมุทรนั้นตั้งอยู่ไม่วันไหวฉันใด ภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคง ไม่หวั่นไหวในอิทธผล มีลาบเป็นต้น ฉันนั้น ภิกษุไม่พึงกระทำกิเลสเครื่องฟูขึ้น มีราคะเป็นต้น ในอารมณ์ไหนไหนข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสุเปิดแล้ว ขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมที่ทรงเห็นด้วยพระองค์เอง อันนำเสียซึ่งอันตราย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงตรัสบอกข้อปฏิบัติ และศีลเครื่องให้ผู้รักษาพ้นจากทุกข์ หรือสมาธิเถิด ภิกษุไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักษุเลย พึงปิดกั้นโสดเสียจากถ้อยคำของชาวบ้าน ไม่พึงกำหนัดยินดีในรสและไม่พึงถือสิ่งอะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเรา เมื่อภิกษุถูกภาษะกระทบในการใด ในการนั้น ภิกษุไม่พึงกระทำความร่ำไร ไม่พึงปรารถนาพบในที่ไหนไหน และไม่พึงหวั่นไหว ในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัว ภิกษุได้ข้าว น้ำ ของเคี้ยว หรือแม้ผ้าแล้ว ไม่พึงกระทำการสั่งสมไว้ และเมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านั้น ก็ไม่พึงสะดุ้งดิ้นรน พึงเป็นผู้เพ่งฌาน ไม่พึงโลเลด้วยการเที่ยว พึงเว้นจากความขนอง ไม่พึงประมาท อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุพึงอยู่ในที่นั่ง และที่นอนอันเงียบเสียง ไม่พึงนอนมาก พึงมีความเพียรเสพความเป็นผู้ตื่นอยู่ พึงละเสียให้เด็ดขาด ซึ่งความเกียดคร้าน ความล่อลวง ความร่าเริง การเล่นเมถุนธรรม กับทั้งการประดับ ภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา ไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝัน การทำนายลักษณะ หรือแม้การดูเลิกยาม ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้อง การทำยาให้หญิงมีคัน และการเยียวยารักษา ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะนินทา เมื่อเขาสรรเสริญก็ไม่พึงเห่อเหิม พึงบรรเทาความโลภพร้อมทั้งความตรณีความโกรธและคำส่อเสียดเสีย ภิกษุไม่พึงขวนขวายในการซื้อการขาย ไม่พึงกระทำการกล่าวติเตียนในที่ไหนไหน และไม่พึงคลุกคลีในชาวบ้าน ไม่พึงเจรจากับชนเพราะความใคร่ลาบ ภิกษุไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวด ไม่พึงกล่าววาจาประกอบปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนอง ไม่พึงกล่าวถ้อยคำเถียงกัน ภิกษุพึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะ ไม่พึงนิยมในการกล่าวมุสา ไม่พึงกระทำความโอ้อวด อันหนึ่ง ไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่น ด้วยความเป็นอยู่ ปัญญา ศีล และพรต ภิกษุถูกผู้อื่นเสียดสีแล้ว ได้ฟังวาจามากของสมณะทั้งหลาย หรือของชนผู้พูดมาก ไม่พึงโต้ตอบด้วยคำหยาบ เพราะสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่สร้างศัตรู ภิกษุรู้ทั่วถึงธรรมนี้แล้ว ค้นคว้าพิจารณาอยู่ รู้ความดับกิเลสว่า เป็นความสงบ ดังนี้แล้ว พึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อ ไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคดม ก็ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ครอบงำอารมณ์มีรูปเป็นต้น ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์มีรูปเป็นต้น เป็นผู้เห็นธรรม ที่ตนเห็นเอง ประจักษ์แก่ตน เพราะเหตุนั้นแหลภิกษุผู้ไม่ประมาท พึงนอบน้อมศึกษาไตรสิกขาอยู่เนืองเนือง ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทุกเมื่อเทิน